พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนไฮไลท์งานแน็ก2019 งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช หรืองานแน็ก2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งภายในงานมีการสัมมนา และการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช และเครือข่ายพันธมิตรมากมาย เราลองไปดูไฮไลท์ของงานปีนี้กันครับ งาน NEC 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานี การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสวทช และเครือข่ายพันธมิตรมีทั้งหมด 8 โซนรวมกว่า 100 เรื่อง อาทิ โซนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์งานวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติของ สวทช ที่พร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ส่วนผลงานวิจัยโดยภาคเอกชน ด้านการสัมมนา มีหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 เรื่อง ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทยโดย สวทช